เดตล่าสุดตารางรับเงิน 1 กรกฎาคม 64 นี้ บัตรคนจนรับ 500 บาทผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มนี้ รับแค่ 200 บาทเท่านั้น สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ แล้วก็กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารนะคะ มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะทางช่องมาแจ้งแ ารรางรับเงินนะคะสำหรับในวันที่1กรกฎาคม 2564 นี้ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้สูงอายุผู้พิการนั่นเองนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง พร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเฮรับทรัพย์สองเด้งจากโครงการเงินพิเศษ 200 บาทนาน 6 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท จากมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เพิ่งผ่านการเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะ พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวนกว่า 13.7 ล้านคน ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ ที่จะได้รับการเยียวยาจากโควิด -19 ระลอกใหม่ค่ะ หากดูรายละเอียดจากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนะคะ จะเห็นได้ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ จะได้รับเงินช่วยเหลือ2รายการได้แก่ สำหรับเด้งแรกนะคะที่พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนได้รับกันอยู่แล้วนะคะ ก็คือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะคะ 200ถึงสามบาทต่อเดือนค่ะ ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ และสำหรับเด้งที่2นะคะก็คือการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนวงเงิน 1,200 บาทค่ะ แบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทเป็นเวลา 6 เดือนนะคะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 นะคะ สรุปแล้วนะคะ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ จะได้รับเงินการส่องเด้งนะคะ สูงสุดก็จะได้รับ 300 บาท บวก 200 บาท เป็น 500 บาท นาน 6 เดือนเลยทีเดียวค่ะ ก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาทนะคะ มาถึง ในส่วนของพ่อแม่พี่น้อง ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ ผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพนะคะ ผู้ที่ได้รับเงินพิเศษนะคะ จาก การเยียวยารอบใหม่นะคะ 1,200 บาทนะคะ หรือแบ่งจ่ายเป็น 6 เดือนนะคะเดือนละ 200 บาทค่ะ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564ค่ะ ซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนนะคะแบบสมาร์ทการ์ดนั่นเองนะคะ แต่กลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเพียงแค่เด้งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือ 200 บาทค่ะ จะได้รับเพียง หนึ่งเด้งเท่านั้นนะคะ ซึ่งในส่วนรายละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะ ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ ไม่ใช่ได้รับกันทุกคนนะคะ ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เราชนะเก่านะคะ ก็คือกลุ่มพิเศษ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะคะ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งตารางการรับเงินในวันที่ 1กรกฎาคม2564สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน และก็ผู้สูงอายุผู้พิการนะคะ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ